ุ่นไหมไอ้ที่ก่อนนี่ไม่ใช่รักนะฝุ่นเฮ้ยรีบไปงานแล้วแกนเลยเ้เช้าวันพุธที่ 22ตอนนี้อยู่ที่โรมิโอ จุดสตาร์ท ของเอาพาย4,000 ครับ ก็วันนี้มีแผนว่าจะไปทดสอบ ร่างกายที่ CP1 ก็ไป 74 ไต่2,004 แล้วก็กลับอีกทางหนึ่งขากลับเนี่ยใกล้กว่าก็น่าจะประมาณร้อยกว่า ก็น่าจะสี่วันนี้ก็น่าจะกลับว่าบบายๆอากาศรอบข้าง อุณหภูมิตอนนี้ 14 องศาครับ Morning Morning teacher goodbye ุดเรเราไปกันแล้ว เอออยู่ๆเฮ้ย โทรก็ไม่รับสงสัยปั่นอยู่แน่เลย มอเตอร์คอร์สโนอาน อันนี้สาขาสองของพิเชอร์ พอดีเลยอะสองรอบเขาเขียวพอดีตอนนี้ผมนึกอะไรก็เขาเขียวไว้ก่อนกินเขาเขียวไว้ก่อน ใช่ใช่ไปไม่ตื่นเลยมองไม่เห็นแล้วองไปสองหน้า นเริ่มโปรยปลายลงมาถึง400 เมตร ถึงยอดครับ 3 โล ฝนเริ่มลงเม็ดบ้างแล้วนี่ระวังเลยเราอยู่กับโปเอครับอุ้ยไม่ใช่โปเอจะโชว์สกิลลงเขา โดยไม่ลงตามทาง ตัดตรงวิวสวยๆลงไปเลย วิวสุดยอดมากสุดยอดจริงๆปั่นแล้วไม่เหนื่อยหรือเปล่าใช่ครับเหนื่อย เหนื่อยแต่ว้าว ทุกมุมเลยเหนื่อยแต่ว้าวไม่ใช่วิวสวยแล้วจะปั่นไม่เหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมโอ้ก็น่าดูชัดครับเราจะขึ้นไปกราเวียข้างบนเราจะน่าจะได้สัมผัสกราเวียบ้างเล็กน้อย สิบลบลบยอดอยู่เข้านู้นไปยาวๆอันที่หนัก รอเขาให้รีบปะเนี่ยฝนเริ่มลงแล้วครับอยู่ไหบเอแล้วก็พี่หนอง ยอดนี้กับหน้าพี่หน่อง ใครจะใสกว่ากันครับอาจจะเป็นการพิสูจน์เราเดี๋ยวพี่ลูกน้องเราไหลไปราหกัน เชื่อเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ ร้านกาแฟะร้านกาแฟ กาแฟลูฟิจิโออานาโักรบนี้เราเวียสูง200 2,560เมตรร้านข้างหนาวอยู่หนาวก็หนาวก็เดี๋ยวแวะรอทุกคนตรงนี้ น่าเป็นทีละ นนฝนก็ยังตกใช้ได้ครับ นี่ร้านกาแฟครับ กาแฟไทยข้างในร้านข้างๆน่ารักดีขอบคุณไม่หลังนั่งได้เลยครับ ผมสั่งคาปูชิโน่ เอาอะไรนะเอากาแฟนีดหน่อยนีดหน่อยเอาอะไรชิโน่ี่หน่อย อะไรนะครับเชฟคราโคาโพสวัสดีคาโพทูมอทูมอ thank you ทูมอคาปูชิโน่เซม เอาก่อนเอาก่อนพี่น้องเอาก่อนพี่น้องเออเอาก่อนซดก่อนใช่ครับมันเพ่เปิดยังไม่ร้องที่ทานเลยใครใครก็รนสิ่งนี้นาะอยู่โตไก่ย่างวิเชียรบุรีเปิดหน้าเข้าไปเลยได้ไหมเฮ้ยครงนี้อุ่นว่ะหน้าแน่เดี๋ยวหน้าถูกเฮ้ยยังจับได้อยู่ยังโอเคโอเคเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดเอามือจับได้เรียนหน้า เมารับแขก มารับแขก ฝนไหม ไอ้ที่ก่อนนี่ไม่ใช่รักฝนเฮ้ยรีบไปงานรับแขกไปไปไปไป ลงดีดีเราจะไปต่อครับผมเราเราฝนหยุดมันหยุด ไม่ได้หรอก ไปเลยไปเลยค่อยๆลงไปครับ no, no, no. Korean gun. Nah, I'm just going come <laughs> มากหนาวนมากหนาวมากพบกันใหม่ชุดพรุ่งนี้ครับเราจะไปไหนต่อสวัสดีครับไซคคิงเทเดอร์